ปัจจุบันเนี่ยนะคะ มีคอร์สวิชาที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 800 กว่ารายวิชานะคะ มีสมาชิก ณขณะนี้ประมาณ 4 0 0แสนกว่าคนนะคะ ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนไทยเพื่อเป็นการเรียนได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต แพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยปัจจุบันไม่ใช่ของอุดมศึกษาเท่านั้นแล้ว เพราะเรามีการขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยทุกคนก็เข้ามาเรียนรู้ หาความรู้จากตรงนี้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาเป็นเรื่องของทุกภาคส่วนนะครับการร่วมมือสารพลัง ของทุกคนนะครับจะช่วยให้การจัดการศึกษา สำหรับประชาชนในประเทศ เกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 นี้นะครับความร่วมมือสารพลังจะเกิดในรูปแบบของเครือข่าย ความร่วมมือร่วมกันเชื่อมโยง ฐานข้อมูลผู้ใช้ เกิดความสะดวกของผู้เข้าเรียนใช้ user account เดียวกันความร่วมมือในการเชื่อมโยงรายวิชา ทำให้เกิดเป็นการให้บริการรายวิชาณจุดเดียว กลไกเหล่านี้จะช่วยทำให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและเป็นประโยชน์กับผู้เรียนทุกคนนะครับ การประชุมระดับชั ติระดับนานาชาติการประชุมอาเซมนะคะที่เราก็จัดร่วมมือกับทางเกาหลีนะคะมาร่วมคุยกันเกี่ยวกับการเตรียมออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์มนะคะ ที่ได้มาตรฐานเรื่องการจัดวางหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นลักษณะของไมโครเครดิตหรือว่าการทำเครดิตแบงก์ซิสเต็มเราก็เริ่มมีการเจรจาในการแลกเปลี่ยนรายวิชานะคะ ทั้งกับมู o ในเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็น J MOOC K MOOC นะคะ หรือว่าจากทางไต้หวันจีนในระดับของทางยุโรปก็มี จากทางอิตาลีนะคะ Federica MOOC นอกจากเรานำรายวิชาของต่างประเทศเนี่ยมาไว้บนระบบไทยมุกแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการเพิ่มนะคะซับไตเติลเป็นภาษาไทย ในการพัฒนาต่อไปเนี่ยก็จะมีความเป็นสากลคาดว่าในปีหน้า เราจะมีรายวิชาจากต่างประเทศนะคะ อยู่บนระบบไทยมุกอย่างน้อยประมาณ 20 รายวิชานะคะ